มันแจกผมตาก่อน มันแจกเยอะมั้ง แล้วมันก็หยุดเลยเอาเฮ้ยสอนสปินมาอีกแปดหมุนนี่รู้เรื่องนะ เออมา โอ้โหมี มีโอกาสสอนสปินนะทุกผู้ชมมาดูพร้อมกันเลยมีโอกาสสอนสปิน นะ บอกเลยนะ โบบะซัมบาราฮะซัมบาราเฮตะลือตกบ้าน มีโอกาสไหมหนึ่งสองสามมาบาเต็มได้ แน่นอนเนี่ยมา ยังไงก็เข้า ยังไงก็เข้าดอกเนี้ยนี่ไงไม่มากก็น้อยเนี่ยมันเข้าอยู่แล้ว มาสเก็ตเตอร์มาอีกสักตัวมาสอนสปินมา ให้จบจบกันไปให้รู้เรื่องกันไป อ่ะ มาครับผมท่านผู้ชมมากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮียต้นสเตตฟันมาแล้วจ้ายีต้อนรับนะเพื่อนทุกท่านเลยนะครับในช่องทาง YouTube ก็เฮียต้นชาแนลนะครับผมในช่องนี้แหละที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่นะในช่องทาง YouTube แล้วก็รวมถึงนะสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะทางด้านกลุ่มแอปแบนด้วยนะทุกคนที่นะเข้ามาเรียนแล้วก็เข้ามาคุยพูดคุยกันสนุกสนานแลกเปลี่ยนนะเทคนิคดีๆทริคดีๆกันนะครับผมนะตอนนี้ผมอยู่ที่เกมเอ่อ Rumble Rooster นะครับผมนะชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าเกมไก่ชนนั่ไงเอาง่ายท่านผู้ชม ไม่ต้องอ่านชื่อภาษาอังกฤษก็ได้นะ ตัวเนี้ยดูให้ให้ดูรูปเกมเลย มันจะเป็นไก่ชนนะสองตัวนะดูง่ายๆเลยคือเกมนี้แหละ นะครับอ่ารอบเมื่อกี้ก็ถือว่าบวกใช้ได้เลยแหละนะแต่กว่าจะได้ดอกใหญ่ๆก็ดันไปสูงอยู่นะครับล่าสุดก็คือปรับไปที่เบสสองร้อยเลยนะดันค่อนข้างเยอะนะ บอกบอกทุกครั้งเลย ทุกครั้งทุกรอบว่าผมไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับผมนะให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาก็พอนะครับนะให้ดูเพลินๆเอาไป คิดว่าเฮต้นเนี่ยมาเล่นเกมโชว์สนุกสนุกให้ดูนะแต่รางวัลสนุกสนุกนะอย่างเฮต้นเล่นเกมไหนให้ดูนะครับผมนะคอมเมนต์มาได้ที่ทางด้านคอมเมนต์ด้านใต้นี้นะในช่องทาง YouTube หรือนะไปบอกผมในกลุ่มแอปแบนเองก็ได้เลย นะครับเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอไม่เคยขัดใจจัดให้ตลอดอยู่แล้วท่านผู้ชมนะครับวันนี้มีทุนไม่เยอะท่านผู้ชมับผมถอนออกแล้วค่อนข้างเยอะนะรอบเมื่อกี้นะครับถอนออกไป 3 0,000ทั่วๆเลย ก็เหลือติดชีไว้ 2,300 ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาลุยต่ออ่ะขอยัดปรับไปที่เบ็ด40 นะ เดี๋ยวลุยกันเบาๆ แล้วก็เดี๋ยววันเนี้ยผมจะสปินเบ็ดร้อยแต่ว่าทุนหลักพันให้ดูนะครับก็คือวัดใจไปเลยนะถึงบอกว่านะไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับผมนะโอเคไป กดล้างหน้ากระดานไปก่อนนะสี่ห้าหมุน เดี๋ยวมาดูรูปเกมเอาฝืดๆนะฝืดๆนะ ยังไม่ออกนะ ดอกใหญ่ยังไม่เห็นนะครับ หรือว่ามันจะแบบโอ้โห แจกตามเมื่อกี้หมดแบบ มันฟิลแบบเหมือนหมดโคต้าเงี้ยไม่แจกไอ้ไอ้ยูเซอร์นี้แล้วอย่างงี้เหรอมาดูฮะพร้อมกันท่านผู้ชมฮะถ้ามันมีแววเนี่ยก็ ต้องลองเสี่ยงดูอะนะผมอาจจะอัปเดตอัพสปินขึ้นไปสู้ดู เรียกได้ว่าแบบให้มันแตกมาแบบรอบนึง แล้วแบบให้มันคุ้มให้มันอยู่เลยอะเอาแบบนั้นเลยนะ มาไหม ไม่มาอีกเอา้าฟิสิปปินไม่ไม่ได้อีกนะ อืมลุ้นก็ไม่เข้าลุ้นยากเหลือเกินนะแต่บทจะเข้าก็เข้าง่ายๆนะฟิสิปิน เนี่ยนะใครไม่ทันไปย้อนดูได้นะ ในช่อง ในต้นชาแนลนะ ฟรีสปินเกมเนี้ยผมหมุนสปินแรกเลยรู้เรื่องเลยเข้าเฉยเลย โอ้โหงงมากแม่โอ้โหเกลือนะท่านผู้ชมฮะยอมรับเลยอ่ะ ดูพร้อมพร้อมกันเลยฮะ ความเกลือมาผมขอวัดใจเลยได้ไหมอ่ะร้อยี่ก็ร้อยี่มาเดี๋ยวรู้เรื่องไปขอเทอร์โบแล้วก็สิบหมุนนะไม่โดนเลยในพันสองนะครับผมนะรอบเนี้ยหมดก็หมดนะเดี๋ยวผมเติมมาใหม่ อืมอ้าว เห็นไหมเห็นไหม พอขู่หน่อยแล้วแจกเลยพอขู่หน่อยแล้วแจกเลยสองพันเก้าผมคอมโบนี้ไปสวยนะ โอ้โห ต้องเล่นเบ็ดร้อยคือเนี่ยแหละนะร้อยยี่ไปเลยวัดไปเลยนะ ถ้ามันบวกคือกายให้บวก ดอกใหญ่ไปเลยให้มันคุ้มขึ้นมาแบบเยอะ ๆ เลยอะนะครับเรียบร้อยโอ้โห เข้าฟิสปินเบดร้อยี่สิบมาครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมบทจะเข้ามันเข้ามาเฉยๆ แบบไม่มีปีไม่มีคุยนะ เอาแบบเนี้ย นะครับไปมาดูพร้อมๆกันสิ มันจะเข้าท่าเข้าทีหรือเปล่านะล็อกวายเอาเกมหน่วงๆนะท่านผู้ชมฮะเกมหน่วงนิดนึงนะล็อกวายห้าทีว่าไงจ๊ะ มีจะต่อไหมอ่าสิบมายังได้สวย ล็อกอีกสองเอานี่ไง ไอ้ข่าวมาแล้วเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมนะตัวคูณเยอะซะด้วยนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเอาเรื่องเบืรอเต้คอมโบนี้ไปสวยจริงฮะนะ เบ็ดร้อยยี่สิบนะมันตั้งแต่คอมโบขนาดนี้แหละถ้ามันเข้าแบบบิ๊กวินขนาดนี้นะถือว่าโอเคฮะมาเริ่มใจชื้นขึ้นมาท่านผู้ชมเอ้ยนะครับ ไปชิวๆหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบฮะคอมโบนี้ นะ ได้ รวม ๆ อยู่หมื่นสองนะตอนเนี้ยไป ฮะ เก็บไปเรื่อย ๆ ดอก ใหญ่ ๆ มาสักดอก สิ ดอกใหญ่ ๆมาสักดอกดิอขอความอลังการสักหนึ่งครั้งได้ไหมล็อกห้าทีไม่มีต่อต่อโอ้แม่ เอ้ย จะร้ายใจดำเหลือเกินฮะ เรียบร้อยเกลือสามครั้งสุดท้าย โอ้โห เกลือจัดเลยท่านผู้ชมเอ้ยสามครั้งสุดท้ายนะไปอ้าวอย่าบอกนะเข้าซ้อนอีกหนึ่งรอบเนี้ยรู้เรื่องนะนี่โอ้โหครับท่านผู้ชมเอ้ยพูดไม่ทันขาดคำตด ยังไม่ทันหายเหม็นเลยมาอีกหนึ่งรอบแล้วเอามาดูกันครับผมท่านผู้ชม หมดนี้ผมพอนะไม่กล้าเสี่ยงอีกแล้วอะนะ ราะว่าทุนมาไม่เยอะด้วยฮะวันเนี้ยนะบอกตรงเลย ถ้าทุนแบบผมเหลือสักหมื่นเนี่ยจะกล้าวัดกล้าไปต่ออยู่นะ หมดนี่ ผมหยุดนะครับ ผมนะ เดี๋ยวเจอกันในรอบเกมต่อไปมันฝืดๆว่ะท่านผู้ชมฮะแต่ก็ยังดีนะ มีบิ๊กวินให้ชื่นใจมาหนึ่งดอกนะ ดอกหมื่นออกแล้วนะครับ เหมือนมันแจกผมตาก่อนมันแจกเยอะมั้งแล้วมันก็หยุดเลยเอาเฮ้ยสอนสปินมาอีกแปดหมุนนี่รู้เรื่องนะ เออมาโอ้โหมีมีโอกาสสอนสปินนะทุกชมานมาดูพร้อมกันเลยมีโอกาสสอนสปินนะ บอกเลยนะ โบบะซัมบาระฮะซัมบาระเฮตะลือตกบ้านมีโอกาสไหม หนึ่งสองสามมาบาเต็มได้แน่นอนเนี่ยมายังไงก็เข้า ยังไงก็เข้าดอกเนี้ยนี่ไงไม่มากก็น้อยอ่ะมันเข้าอยู่แล้วมาสเก็ตเตอร์มาอีกสักตัวมาสอนสปินมาให้จบจบกันไปให้รู้เรื่องกันไป อมไม่มีแล้วหมดบุญว่าแล้วไงนะ เหมือนมันล่อให้อยากแล้วจากไปนะท่านผู้ชมเอ้ยยัดกดฮะหนึ่งหมื่นแตกอีกแล้วมา สวยอยู่สวยอยู่ตาเนี้ยนะอาจจะสปินไม่เยอะเท่าตาที่แล้วนะตาที่แล้วนี่กดไปเบ็ดสองร้อยอะนะครับอันนี้ได้แค่ร้อยี่สิบก็พอละนะทุนมาไม่เยอะฮะไม่กล้าไม่กล้าออกตัวแรงเท่าไหร่นะครับอ่ะสุดท้ายโอเคไหม ได้มาอีกพันโอเคครับผมนะหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยฮะคอมโบนี้โอเครวมหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสี่จ้ะถือว่าโอเคแล้วนะขอหยุดนะแค่นี้แหละนะครับ โอเคนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเจอกันในรอบเย็นต่อไปแล้วกันผมรู้สึกว่า มันทำให้ทำให้งไงไม่รู้อะนะผมไม่ไม่ไปต่อดีกว่านะสำหรับเกมไก่ชนเดี๋ยวรอรอบหน้าเนี่ย เป็นเกมอะไรนะให้เพื่อนกดสับตะไคร้ไว้นะ จะได้ไม่พลาดนะครับ ผมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะ ผมลงคลิปเนี่ยติ้งติ้งมาเดี๋ยวจะได้ชมกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าแล้วกันท่านผู้ชมสวัสดีครับ